ไงบ้างคะวันนี้พ่อค้าทำอะไรนะคะ วันนี้ทำวุ้นสตรอเบอรี่ครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูป แต่ว่าเราซื้อสตรอเบอรี่สดมาด้วย แต่ราลองทำกินดูตอนนี้พ่อค้ารอให้มันเย็นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตอนนี้สี่โมงเด็กชั่วโมงเย็นไปเลยแมวโป๊บก็จริงนะสี่โมงสามโมงครึ่งจริง ไม่ได้เล่นพูดอะไรพูดจริงจังนะฮะมันเริ่มเย็นแล้วอุ้ยซอสก็รี่มันลอยขึ้นมาเองด้วยแล้วเดี๋ยวมาดู แล้วเดี๋ยวมาดูตอน มันเป็นวุ้นแล้วก็แช่เย็นครับเดี๋ยวเรามากินกันดูเดี๋ยวให้มันให้มันเย็น ให้มันจะความร้อนอีกทีหนึ่งเลยให้ความร้อนมันหายร้อนอีกนิดนึงแล้วก็เอาเข้าตู้เชฟนึกไม่ออกเหรอคะว่าเชฟจะพูดอะไรอ่ะนึกออกแต่มันติดไม่เต็มร้อยเลยเชฟเชฟร่างกายไม่เต็มร้อยเลย เชฟเชฟแต่งตัวอะไรคะนี่วันนี้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้เชฟมาในธีมอะไรคะปกติจะไม่ได้แต่งแต่ว่าแค่เอพผ้าผ้ากันเพื่อนมาคุมเพราะว่าถ้าจะ ให้ดูทั้งเรือนล่างเดี๋ยวท่านผู้ชมจะว้าวนะอิดตั้งหมปกติอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใส่นะครับใส่ไหมวาซาน คือถ้ามันยังร้อนมากๆ เดี๋ยวตู้เย็นมันจะกินไฟเยอะ เพราะว่ามันจะต้องทำอุณหภูมิให้เย็นนะครับตู้เย็นมันจะพังงเนื่องจากเดือนนี้ค่าไฟไปไกลแล้วนะคะเราก็เลยประหยัดด้วยกัน ทำของให้เย็นลงมีสาระเล็ก ๆ ำไมคนบอกก็ปิดแช่ให้มันอ่ะเย็นเลยดิมันจะได้หายร้อนไวๆใช่ปะแต่ว่าตัวเย็นมันจะทำงานหนักนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วใช่ปะใช่ไหมบ๊ายบายไปละโอเคนี่ครับ แช่มาสักน่าจะสามชั่วโมงแล้วน่าจะถึงนี่เป็นวุ้นเรียบร้อยครับแช่เย็นมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ด้วย ดี๋ยวมาลองชิมดู คือผมทำตามสูตรโดยที่ไม่ได้ชิมเลยนะครับหรือลองดูก่อน โอ้ดูเนื้อมันครับ นี่นี่นี่ เดี๋ยวลองชิมกันดูครับ อืมอายองให้ อืม อืมโอเคเลย เนื้อเหนียว นุ่ม ดึบดึบเจลาติน อืมแล้วมีความใส่เนื้อสตรอเบอรี่สดสดชื่นผ่านเมนูนี้